Kong Kong กระจงนี่ว่าอุมาปงลีก็สิลูไอสุนปราบมเรไซโจนี่งาเปียวกินรา กีโกลามมอมริดพาก็สิเปียวไอสุนปราบมไลยาลดมายังมาชอกา ว่าพงมเรกองสันไลจังสมทุมชราปอมวังมเรจา 萨飘雪啊，红色是光明萨，温风是你飘安当天啊。ချစ်တော်ဖေမှုရာခခုမှုငါ